สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลาหรือว่าฟังก์ชัน date and time นะคะฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่จะถูกนำไปใช้งานที่ต้องใช้ผลลัพธ์โดยการนำวันที่มาคำนวณจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ อย่างเช่นการคำนวณหาค่าจำนวนวันครบกำหนดเป็นต้นค่ะ เรามาเริ่มต้นกันในตัวแรกเลยนะคะฟังก์ชัน now นะคะ ฟังก์ชัน now จะแสดงค่าวันที่และเวลาขณะที่เราใช้ ตามเวลาและวันที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ นะคะ โดยฟังก์ชันจะถูกปรับปรุงให้เป็นค่าปัจจุบันก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้งานหรือสั่งให้มีการคำนวณชีตนั้น ๆ นะคะ รูปแบบนะคะ ก็คือ now เท่ากับ now แล้วก็ในวงเล็บนะคะ ตัวอย่างนะคะ เราเรียกใช้ฟังก์ชันที่แท็บฟอร์มูลานะคะโดยการคลิกหาฟังก์ชันนะคะฟังก์ชัน now นะคะเสร็จแล้วคลิก โอเคค่ะ จะได้วันที่และเวลาปัจจุบันนะคะ ต่อไปนะคะฟังก์ชันตัวต่อไปนะคะฟังก์ชัน today ค่ะ ฟังก์ชัน today จะคล้ายกับฟังก์ชัน now แต่แตกกันแต่แตกต่างกันที่ฟังก์ชัน today แสดงค่าเป็นวันที่เท่านั้น โดยใช้วันที่ตามวันที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ โดยฟังก์ชันจะถูกปรับปรุงให้เป็นค่าปัจจุบันก็ต่อเมื่อ มีการเรียกใช้งานหรือสั่งให้มีการคำนวณในเวิร์กชีตนั้นๆ นะคะ รูปแบบนะคะก็เท่ากับ today นะคะ แล้วก็ในวงเล็บนะคะ ดูตัวอย่างนะคะ เราเรียกใช้ฟังก์ชันที่แท็บ Formula นะคะ แล้วก็เลือกฟังก์ชันขึ้นมา นะคะ today นะคะ ก็จะแสดงผลลัพธ์เป็นวันที่นะคะ ปัจจุบันนะคะ ต่อไปนะคะฟังก์ชัน date นะคะฟังก์ชัน date ก็คือ เป็นฟังก์ชันที่มีหน้าที่แปลงตัวเลขวันเดือนปีให้อยู่ในรูปแบบของวันที่นะคะ โดยที่มีรูปแบบก็คือเท่ากับเดทแล้วก็ในวงเล็บก็คือมีค่าเยียค่ามันและค่าเดย์นะคะ โดยที่ค่าเยียก็เป็นตัวเลขปีคริสตศักราชนะคะมันก็จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกนะคะที่ระบุลำดับที่ของเดือนก็คือมี1-12นะคะ day นะคะ จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่ระบุวันที่นะคะใน 1 เดือนก็คือจะมีตัวเลข1ถึง31 นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เราเรียกใช้ฟังก์ชันที่แท็บฟอร์มูลานะคะ หลังจากนั้นเรียกฟังก์ชัน date นะคะออกมา นะคะ แล้วเราก็ใส่ค่า นะคะ ของปีก่อนนะคะ แล้วก็ค่าของมัน นะคะซึ่งเป็นตัวเลข แล้วก็ค่าของ d นะคะ ซึ่งเป็นตัวเลข นะคะใน 1 เดือนก็คือ1ถึง31 นะคะ เสร็จแล้วคลิก โอเคค่ะ นะคะ ก็จะได้ค่าตัวเลขที่เป็นวันที่ที่เรากำหนดนะคะ ในส่วนของผลลัพธ์นะคะเราสามารถ ที่จะกำหนดเพิ่มเติมได้นะคะ โดยเราเข้าไปที่นะคะ format cell ของเซลล์ที่มีผลลัพธ์นะคะ แล้วก็เข้าไปแก้ไขในส่วนของเดทนะคะ แล้วก็สามารถเลือกรูปแบบนะคะ ได้ตามต้องการนะคะ ฟังก์ชันต่อไปนะคะ ฟังก์ชัน day ฟังก์ชัน day นะคะ ก็จะแสดงค่าวันที่จากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เรากำหนดไว้นะคะ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงค่าเฉพาะวันที่เท่านั้นนะคะ รูปแบบนะคะก็คืออเท่ากับ day แล้วก็ในวงเล็บก็คือ serial number นะคะ serial number ก็คือวันที่นะคะ ที่ที่เรา ต้องการหานะคะ ดูตัวอย่างนะคะ เราเรียกใช้ ฟังก์ชันที่แท็บ Formula นะคะ หลังจากนั้นเราเลือกใช้ นะคะ day เสร็จแล้วเราอ้างอิงเซลล์ที่เป็นวันที่นะคะ ที่เรากำหนดไว้ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ นะคะ จะปรากฏนะคะ ค่าของวันที่ก็คือวันที่ 12 นะคะ ฟังก์ชันต่อไปนะคะ ฟังก์ชันมันนะคะมันนะคะก็จะส่งกลับค่าของเดือนนะคะ จะแสดงค่าเฉพาะเดือนจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ ที่เรากำหนดไว้นะคะ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงค่าของเดือนเท่านั้นนะคะ วิธีการใช้นะคะก็จะคล้ายๆกับฟังก์ชัน day นะคะ เราใช้คำสั่งหรือว่าฟังก์ชันที่แท็บอร์มูลาค่ะ หลังจากนั้นเรียกฟังก์ชัน มันออกมานะคะนะเสร็จแล้ว ในฟังก์ชัน agreement นะคะ เราทำการอ้างอิงเซลล์ที่มีค่านะคะของอวันที่นะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ